สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนของแถบเมนู Quick Asset Toolbar นะครับออันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มคำสั่งต่างๆ ใน Quick Asset Toolbar ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการเพิ่มปุ่มคำสั่งด่วนขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มก็จะทำได้อยู่2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีแรกนะครับ ก็คือวิธีการเพิ่มด้วยปุ่ม Customize Quick Access Toolbar นะครับ โดยเราสามารถที่จะทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ หลังจากเราคลิกปุ่มตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิก คลิกเลือกเมนูต่างๆเข้ามาในตัว Quick Access Toolbar บาร์ตรงนี้ได้นะครับอ่าก็เราสามารถจะคลิกเลือกได้เลยกรณีต้องการเมนูไหนเพิ่มขึ้นมานะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเพิ่มคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการลดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็เป็นการเพิ่ม คำสั่งในส่วนของตัว PowerPoint Option โดยการเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมา ก็คลิกที่ไฟล์ Option ตรงนี้ หรือไปคลิกที่ตัวปุ่มนี้นะครับ แล้วก็เลือกมอคอมมานนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บ ก็จะเข้า ในส่วนของหน้าจอ PowerPoint Option ซึ่งจะเลือกเมนู Quick Access Toolbar มาให้อยู่แล้วนะครับ ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มเมนูต่างๆนะครับ ตรงขวามือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเมนูที่เราได้เพิ่มเข้าไปใน Excel Toolbar ของเราแล้วนะครับวิธีการเพิ่มเพิ่มยังไงก็ก่อนอื่นก็ให้เลือกเมนูที่เราต้องการ เมนูที่เราต้องการอย่างเช่น เดี๋ยวจะทดลอง ใช้เมนูวางตรงนี้นะครับพอคลิกได้หลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม add ตรงนี้ สังเกตดูนะครับตัวเมนูทางด้านซ้ายมือก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้ว ถ้าเราเลือกเมนูต่างๆตามต้องการเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลย แต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ remove ออกไปได้จากนั้นเมื่อเลือกตัวเมนูตามต้องการแล้วก็ให้คลิกปุ่มโอเคครับสังเกต ดูนะครับ ก็จะมีไอคอนไอคอนตัวนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาตะกี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัว Access Toolbar เข้ามา อันนี้ก็ทำให้เราเรียกใช้งานตัวคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น